ตายแล้ว พรุ่งนี้บริษัทจะเปิดสมัครวันสุดท้ายแล้วเนี่ย ยังไม่ได้เขียนรีซูเม่เลยอะ เย่ เสร็จสักที นึกว่าจะไม่ทันซะแล้ว สถานการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะ ถ้าเราทุกคนรู้จักการเขียนเรซูเม่ที่ดี เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าเรซูเม่คืออะไร แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าเรซูเม่คืออะไร เราก็จะมาะศึกษาคำสองคำที่ใกล้เคียงกัน คือคำว่าเรซูเม่กับคำว่า CV ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ จากนั้นเราก็จะมาคุยกันว่าเรซูเม่มีความสำคัญประมาณไหนนะ มันทำให้เราได้งานหรือไม่ได้งานจริงหรือไม่นะคะ แล้วเราจะเขียนยังไง เพราะฉะนั้นก็ขอย้อนกลับมาดูที่ความแตกต่าง ระหว่างคำว่า CV กับคำว่า resume CV ก็คือการเขียนประวัติของเรานั่นเอง เหมือนกับ resume ค่ะ หลายๆคนก็จะใช้ CV กับ resume สลับกันไป บางบริษัทก็อาจจะบอกว่าให้นักศึกษาเขียน CV ส่งมานะคะ บางบริษัทก็อาจจะบอกว่าให้เขียน resume ส่งมา แต่ CV เนี่ยก็มีการใช้มากในวงวิชาการ เช่น ถ้านักศึกษาอยากจะไปสมัครงานที่เป็นเชิงวิชาการนะคะ หรือนักศึกษาอยากจะไปอสอบชิงทุน ก็เขาก็อาจจะบอกว่าส่ง CV มานะ แต่ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะว่า CV กับเรซูเม่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก เพียงแต่ CV จะเน้นในเชิงวิชาการมาก เน้นเรื่องของอประวัติการศึกษาของนักศึกษานะคะ ทีนี้ก็มาดูกันว่า เรซูเม่เนี่ยคืออะไร เรซูเม่ทำไมถึงมีความสำคัญนัก เราจะต้องเขียนให้ดีให้ได้ใจสถานประกอบการนะคะ ก็มีคนหลายคนบอกว่าเรซูเม่คือตัวเรา นะคะนักศึกษาก็อาจจะสงสัย เอ๊ะเรซูเม่จะเป็นตัวเราได้ยังไง ฉันยังอยู่ตรงนี้เรซูเม่ไปที่บริษัทแล้ว แล้วก็จะเป็นตัวเราได้ไง คำตอบก็คือเรซูเม่ต้องไปถึงก่อนตัวเราใช่ไหมคะ เพราะว่าเวลาเราสมัครงานเราก็ต้องส่งใบสมัครงานไปพร้อมกับเรซูเม่เพราะฉะนั้นเรซูเม่ต้องเป็นตัวแทนของเราให้ได้เรซูเม่ต้องบอกว่า เราเป็นใคร เรามีการศึกษาอย่างไร เรามีความเชี่ยวชาญอย่างไร เรามีประสบการณ์อย่างไร เพื่อที่ว่าสถานประกอบการจะได้เลือกเราไปสัมภาษณ์นะคะ นักศึกษาทราบไหมคะว่าสถานประกอบการแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะมีผู้สมัครต่องานแต่ละตำแหน่งมากมายนะคะตำแหน่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีถึง 500 คนถึงพันคน แล้วแต่ความนิยม เราจะทำยังไงล่ะ ให้เราได้เป็นคนที่ถูกเลือกไปสัมภาษณ์เพราะปกติเขาไม่ไม่เลือกไปเป็นร้อยร้อยคนไม่เลือกไปเป็นสิบนะคะเขาก็จะเลือกแค่ 4 คน 5 คนที่ตรงกับสเปคที่เขาตั้งไว้ เพราะฉะนั้นเรซูเม่ต้องเป็นเสมือนตัวเราให้ได้นะคะมีคำกล่าวว่าเรซูเม่เนี่ยเป็นเหมือนกับลายเซ็นของเรา ลายเซ็นของเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเรซูเม่ให้เป็นตัวเรานะคะะก็คำตอบก็คือเรซูเม่ต้องบอกทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเรา เพราะฉะนั้นเรซูเม่ของอาจารย์อัญชลี ก็จะไม่เหมือนกับเรซูเม่ของเพื่อนอาจารย์อีกคนหนึ่ง เพราะเรามีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ในศาสตร์ต่างกันไปนะคะ ถ้าเราตรงกับสเปคของสถานประกอบการ เราก็จะ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปสัมภาษณ์นะคะ เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องอจำอันนี้ไว้ให้ได้เลยเป็นหลักสำคัญของการเขียนเรซูเม่เรซูเม่ของเราจะต้องโดดเด่น ไม่เหมือนใคร แล้วก็มีคนแนะนำนะคะ บอกว่าโอ้ มีตัวอย่างเรซูเม่เยอะแยะเลยไปคัดลอกมาก็ได้ จากในอินเทอร์เน็ต จากในเว็บไซต์มากมายคำตอบก็คือไม่ควรทำค่ะ เพราะว่ามันจะทำให้เราไม่โดดเด่นนะคะ